เนื้อหาของบทที่ 3 มุ่งเน้นการเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์ของผู้สูงอายุ เนื้อหาหลักประกอบไปด้วย 1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ โดยทั่วไปของผู้สูงอายุ โดยปกติผู้สูงอายุยังคงมีอารมณ์ที่เหมือนกับบุคคลในวัยอื่น ๆ ได้แก่ รัก เศร้า เสียใจ ดีใจ อย่างไรก็ตามเราพบว่าผู้สูงอายุจะมีสภาพจิตใจที่อ่อนไหวง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพฤติกรรมการกระทำของลูกหลานหรือบุคคลใกล้ชิด และหากผู้สูงอายุต้องประสบกับความไม่สบายใจ หรือรับรู้ความทุกข์ใจอย่างมาก ย่อมจะทำให้ผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากจะส่งผลต่อทั้งสุขภาพจิต และสุขภาพกายของผู้สูงอายุค่ะ